สำหรับประโยคเ呢ิงแปลว่า คุณล่ะคะ คุณผู้ชาย ในภาษาไทยอาจพูดเพียงแค่ว่าคุณล่ะคะ ก็น่าเพียงพอแล้วคำว่านี้แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า เนาะแปลว่าด้วยคำว่าเชี่ยเฉิงแปลว่าคุณผู้ชายสำหรับประโยค一条辣染的领带 แปลว่าเน็กไทบาติกหนึ่งเส้นคำว่าอีเทียวแปลว่าหนึ่งเส้นคำว่าลาเรินแปลว่าบาติกคำว่าเตแปลว่าของคำว่าหลิงแต่แปลว่า เน็กไท